สวัสดี นิสิตนักศึกษาแล้วก็ผู้สนใจทุกท่านอีกครั้งนะครับ จากที่ครั้งก่อนครูให้พวกเราศึกษาเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับหัวข้อตระกูลภาษานะครับ แล้วก็หัวข้อภาษาตระกูลไทยกระไดประกอบกับให้พวกเราไปฟังคลิปเสียงสองคลิปเสียงของวิทยุจุฬาเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้เข้าใจ เนื้อหาของบทเรียนได้มากขึ้น ครั้งนี้ครูมอบหมายให้ทุกคนนะครับไปสาบเพิ่มเติมจากคลิปเสียงของวิทยุจุฬาเช่นกันนะครับ คลิปเสียง2คลิปเสียงก็คือคลิปเสียงภาษาถิ่นนะครับชื่อคลิปเสียงว่าภาษาถิ่น เพื่อที่จะให้เข้าใจเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนการพูดคุยแลกเปลี่ยนของหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ เพิ่มมากขึ้น อย่างที่ครูปารบไปนะครับว่าเรารู้จักตระกูลภาษาต่าง ๆ ทั่วโลกละนะครับว่ามีหลายตระกูลใหญ่ ๆเลย แต่ว่าพิจารณาจากวิธีการสร้างคำเนี่ยมี 4 ตระกูลใหญ่ ๆ แล้วก็รู้จักภาษาตระกูลไทยกระไดซึ่งมีปริมาณของผู้พูดภาษาตระกูลไทยกระไดเนี่ยหกลุ่ม เยอะแยะมากมายเลย ไล่มาตั้งแต่อินเดีย ไล่ไปจนถึงใต้สุดอย่างที่คาบสมุทรมาลายูนะครับ กินอาณาบริเวณเยอะแยะมากมาย แล้วก็มีจำนวนประชากรที่ใช้ภาษาตระกูลไทยกระไดเนี่ยเยอะแยะมากเลย ทีนี้อ่าจำเพาะเจาะจงให้เล็กลงมากว่านั้นอีก เฉพาะพิจารณาแค่เฉพาะภาษาถิ่นตระกูลไทย ภาษาถิ่นตระกูลไทย พวกเราลองพิจารณาดูภาพที่ครูฉายให้นะครับ เป็นส่วนหนึ่งของของหน้าสารบัญของ หนังสือที่เป็นคัมภีร์สำคัญฉบับภาษาไทยนะครับ ของนักภาษาศาสตร์ตระกูลไทยเนี่ยที่ผลิตออกมาเป็นเล่มแรกๆแล้วก็อ้างอิงกันตลอดมายาวนานนะครับของรองศาสตราจารย์ ดร เรืองเดชปันเขินขัดนะครับ อดีตข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ วิธีการวิเคราะห์ ของอาจารย์เนี่ยน่าสนใจมากเลยครับ คือ อาจารย์ใช้คำว่าไทย ในหนังสือของอาจารย์ที่มียอยักษ์กำกับอยู่ด้วย แต่ว่าเมื่อพิจารณาในเนื้อหาสาระของหนังสือภาษาถิ่นตระกูลไทยของรองศาสตราจารย์ดรเรืองเดชแล้วเนี่ยครับ อย่างที่ดูในภาพนะก็จะสังเกตเห็นว่ามีการเชื่อมโยงถึงไทยนอกประเทศด้วย ที่ไม่ใช่แค่ภาษาไทยในราชอาณาจักรสยาม ไทยนอกประเทศ รูจะไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่ก็อ้างถึงคราวที่แล้วที่เราพูดถึงว่ามีไทยหลายกลุ่มนะครับมีไทยหลายกลุ่มที่พูดอยู่แถบแถบอินเดีย จีน เวียดนาม จีนตอนใต้ แล้วก็ในลาว อันนั้นก็คุณจะไม่ลงรายละเอียด ทีนี้ส่วนที่น่าสนใจก็คือว่าที่เราจะพูดคุยเรียนรู้กันมากหน่อยก็คือว่า แล้วไทยในประเทศเราเป็นยังไง ไทยในประเทศ ถ้าเราแบ่งภูมิภาคในประเทศไทยตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ ประเทศไทยมีทั้งหมดกี่ภูมิภาคครับ ทบทวนไล่ไปตั้งแต่บนสุดจนถึงใต้สุด มีอะไรบ้างเอ่ย มีภาคเหนือ ขออนุญาตไม่พูดถึงเหนือตอนล่างกลางตอนบนนะครับ ที่คนแถบจังหวัดพิษณุโลก ชอบกล่าวอ้างตัวเองอย่างนั้น เวลาครูสอนในห้องเรียนก็ชอบบอกว่าตัวเองเป็นคนจังหวัด ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนตกลงเหนือหรือกลาง มีข้อสรุปแล้วนะครับ โดยใช้ความรู้ทางภาษาชาติพันธุ์ บอกเลยว่าคนพิษณุโลกเนี่ย ตกลงว่าเป็นคนภาคเหนือ หรือเป็นคนภาคกลางกันแน่พักไว้ก่อนครับ มีภาคเหนือแล้วแถบแบจังหวัดตากเป็นต้นไปจนถึงบริเวณเขตอับฝนนะครับ ตากไปจนถึงเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์คือภาคอะไรครับ ภาคตะวันตกเนาะไม่ใช่ตาดแถบแถบตรงกลางนะ่ะตรงกลางนะ่ะนครสวรรค์เลยไปจนถึงเมืองหลวงของราชอาณาจักรไทย กรุงเทพมหานคร นครปฐมเพชรบุรีนะครับ ไปจนถึงสระบุรีนะครับ ไม่ถึงโคราชนะขุพักแค่นี้ อาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลพอสมควรเลย มีลุ่มน้ำหลายลุ่มน้ำ ลุ่มน้ำสำคัญได้แก่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอันนี้เราเรียกภาคกลางเนาะโคราชหรือนครราชสีมาเป็นต้นไปครับ ไปจรดประเทศเพื่อนบ้านติดกับแม่น้ำโขงเลย เรียกว่าอะไรครับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานถัดมาครับตรงที่เป็นติ่งเล็กๆ แหลมๆนะครับ แถบแถบจันทบุรี ตราดตรงนั้นนะครับที่เป็นติ่งเล็กภาคตะวันออกชนบุรีอย่างนั้นนะครับ ทีนี้แล้วใต้กว่าตั้งแต่เลยประจวบคีรีขันธ์ไป ไปจนสุดยะลานะครับ เช่นนั้นเรียกว่าภาคใต้แต่ทีนี้ถามว่าแล้ววิธีคิดของนักภาษาตระกูลไทย คิดเห็นเหมือนนักภูมิศาสตร์ไหม ต้องบอกว่าไม่เหมือนนะครับ ภาษาถิ่นตระกูลไทยในประเทศไทย ไม่เหมือนกับการแบ่งภูมิภาคแบบภูมิศาสตร์นะครับ จะแบ่งไม่ละเอียดขนาดนั้นครับเพราะว่ามีวิธีการที่พิสูจน์แล้วว่าเหนือมันต่างกับกลางยังไง กลางมันต่างกับภาษาอีสานยังไง อีสานต่างกับภาษาใต้อย่างไรอย่างนั้นครับแบ่งเป็นย่อยๆ แค่ 4 ถิ่นนะครับ มีภาษาไทยถิ่นเหนือ ครูขอมีกำกับด้วยยอยักษ์นะครับเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นภาษาที่ให้ความสนใจเฉพาะภาษาที่พูดอยู่ในราชอาณาจักรไทยเท่านั้นนะครับอย่างที่เรารู้ว่าภาษาไทยเนี่ยมันพูดกันอยู่เยอะแยะมากมายเลย ในแถบเซาท์อีสเอเชียหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ว่าขออนุญาตโฟกัส แค่ 4 ถิ่นที่ปรากฏพูดใช้อยู่ในประเทศไทย ทีนี้แล้วรู้ได้อย่างไรล่ะ ว่าเป็นภาษาไทย ทั้งที่เป็นไทยมียอยักษ์ และไทยไม่มียอยักษ์ครูขออ้างถึง ศาสตราจารย์สำคัญสองท่านนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับครูจะหากินกับท่านบ่อยมาก คือศาสตราจารย์ดรฟังกวยลี และศาสตราจารย์ดรมารินเจบราวนะครับทั้งสองท่านเป็นศาสตราจารย์ชาวอเมริกา ทั้งคู่นะครับ แม้ว่าจะท่านหนึ่งจะถือ เชื้อชาติจีนแต่เป็นสัญชาติอเมริกันก็ตาม มีทั้งหมดประมาณ 8 หรือ 9 ลักษณะนะครับ ดังต่อไปนี้ที่บ่งชี้ให้เห็นว่า ภาษาเนี้ย เป็นภาษาไทยอย่างแน่นอน อย่างแรกเลยก็คือ ภาษาไทยไม่มีคำที่เริ่มต้นด้วยเสียง สระและตามด้วยพยัญชนะ เข้าใจยากจังเลย ภาษาไทย ไม่ว่าจะเป็นไทยที่มียอยักษ์นอกประเทศ หรือไทยไม่มียอยักษ์พยางทุกพยางต้องมีพยัญชนะต้นนำครับ แล้วก็มีเสียงสระกอกแล้วก็มีเสียงวรรณยุกต์ด้วย โครงสร้างของพยางในภาษาไทยไม่มีเพียงแค่ตัวอย่างเช่น ไม่มีโครงสร้างแบบไม่มีเฉพาะ สระแล้วก็ตามด้วยพยัญชนะแบบนี้ไม่มีนะครับแบบนี้ไม่มี ลักษณะที่ 2 ครับ ภาษาไทยทุกถิ่นเลย ไม่ว่าจะไทยมียักษ์ หรือไทยไม่มียักษ์ ไทยในประเทศไทยนอกประเทศ จะมีคำศัพท์ร่วมเชื้อสาย หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า cognate word cognate word ครูได้ปรารบไปในครั้งก่อนๆแล้วพูดถึงบ้าง เช่นอะไรบ้างครับ เช่นคำเรียกอวัยวะ ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนเลยคือ มีนักวิชาการไทยเนี่ยเปรียบเทียบคำเรียกอวัยวะถามคำว่าตาในภาษาจ้วงที่พูดอยู่ในมณฑลกวางสีประเทศจีน กับคำว่าตาในภาษากำเมืองทางตอนเหนือ ครูไม่เน้นภาษาไทยมาตรฐานนะครับหรืออาจจะมีไทยมาตรฐานด้วยก็ได้ ในภาษาไทยมาตรฐานออกเสียงว่าตา ในภาษากำเมืองทางตอนเหนือของประเทศไทย ก็อาจจะเป็นตา นะครับ เป็นตา ในภาษาจ้วงก็จะเพี้ยนเพียงแค่เสียงวรรณยุกต์นะครับ ก็ยังมีการสืบเขาลางถึงคำคำเดียวกันนี้ได้ มีอะไรอีกบ้างครับ มีคำเรียกสี สีที่สำคัญสีแรกของโลก ศาสตราจารย์ ดรเบอร์ลินกับศาสตราจารย์ดรเคนะครับ ให้ข้อสรุปว่าทุกๆภาษา ในโลกนี้ตอนนั้นอาจารย์ท่านเก็บข้อมูลประมาณ 180 กว่าภาษาทั่วโลกนะครับ ได้ข้อสรุปว่าวิวัฒนาการของคำเรียกสีในทุกภาษาในโลกนี้เลย สีแรกที่มนุษย์ทุกชาติพันธุ์ต้องรับรู้ได้คือสีดำกับสีขาวคำว่าขาว ไม่ว่าไทยถิ่นไหน ก็มีพื้นฐานการออกเสียงในลักษณะนี้แต่จะเพี้ยนวรรณยุกต์ นะครับไม่ว่าจะไทยในประเทศ ไทยถิ่นไม่ว่าจะถิ่นไหนในประเทศ ไทยนอกประเทศนะครับก็จะมีคำว่าขาวเนี่ยเหมือนกัน